การเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน มีความเปลี่ยนแปลงจากการเรียนการสอนในยุคก่อนมากสืบเนื่องจากบริบททางการเรียนรู้ที่ต่างกันออกไป ผู้เรียนผู้สอนห้องเรียนในปัจจุบันได้แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง ระบบการเรียนการสอนแบบเก่าซึ่งเน้นการวัดและการประเมินผลในมาตรฐานเดียวกัน อาจใช้ได้ไม่ดีนักสำหรับยุคปัจจุบัน เราพิจารณาดูจากรูปนะคะ ในรูปจะเห็นว่าเป็นการทดสอบความสามารถของสัตว์หลายชนิด คุณครูให้ข้อสอบว่า เพื่อความเท่าเทียมกัน เราจะทำข้อสอบชุดเดียวกัน นั่นคือให้ทุกคนปีนต้นไม้ ภาพนี้วาดโดยได้รับแรงบันดาลใจจากคำพูดของนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของโลก อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า เราทุกคนมีอัจฉริยภาพในตนเอง หากเราตัดสินปลาจากความสามารถในการปีนต้นไม้ปลาตัวนั้นจะมีชีวิตต่อไป โดยคิดว่าตนเองนั้นไม่มีศักยภาพและโง่เขลา ยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทสูงในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงพักผ่อน เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ผู้เรียนสามารถเข้าหาความรู้ได้ง่ายกว่าเดิมมาก มีสื่อที่หลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างไม่จำกัด ผู้เรียนยุคปัจจุบันจึงมีลักษณะที่สามารถใช้เครื่องมือดิจิทัลได้หลากหลาย มีความเป็นตัวของตัวเอง เชื่อในเรื่องของความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการแชร์ความรู้ การทำงานบนระบบคอมพิวเตอร์เป็นเรื่องปกติ เพราะเทคโนโลยีจะปรากฏอยู่บนทุกสิ่งรอบตัว ผู้สอนก็เช่นเดียวกัน มีความจำเป็นจะต้องปรับตัวผู้สอนในยุคปัจจุบัน จะเป็นผู้สอนที่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี มีการให้การบ้านในระบบออนไลน์ มีลักษณะของผู้ช่วยการเรียนรู้มากกว่าผู้ให้ความรู้ ไม่ว่าจะอยู่ในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน สามารถติดต่อกับผู้เรียนได้ตลอดเวลาโดยใช้เทคโนโลยี อาทิเช่นวิดีโอคอนเฟอเรนซ์สายฟ์แฮงเอาท์และอื่น ๆ ในส่วนของชั้นเรียนก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยน จากการเรียนแบบปกติในชั้นเรียน อาจจะมีห้องเรียนบนท้องฟ้า หรือห้องเรียนออนไลน์ ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้ามาเรียนได้ตามต้องการ ผู้เรียนสามารถปรึกษาผู้สอนได้จากหลากหลายช่องทาง มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ช่วยในการจัดการเรียนการสอน ในแง่กายภาพห้องเรียนก็จะต้องปรับให้เป็นห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้แบบใหม่ มีระบบอินเทอร์เน็ต พื้นฐานที่ดี และเพียงพอต่อความต้องการในการสืบค้นข้อมูล มีระบบจออัจฉริยะที่สามารถเชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตได้ เพื่อให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างดีไม่ติดขัด แนวความคิดใหม่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบันโดยยูเนสโก ซึ่งเป็นองค์กรของสหประชาชาติที่ดูแลการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม ได้กำหนดแนวทางของการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบันคือ จะต้องเกิดความเท่าเทียมกันในระบบการศึกษาทำให้มีคุณภาพที่ดี ส่งเสริมโอกาสให้ทุกคนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิต เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหานี้ได้ ทุกคนบนโลกใบนี้มีโอกาสที่จะเข้าถึงแหล่งข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลายและกล่าวได้ว่าไม่มีที่สิ้นสุด การเรียนไม่จำกัดเฉพาะในห้องเรียนหรือในเวลาเรียนอีกต่อไป ผู้เรียนสามารถเรียนรู้อะไรก็ตามที่ต้องการรู้โดยที่ลักษณะของการเรียนที่จะประสบผลสำเร็จในยุคปัจจุบัน ในยุคปัจจุบันจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการคือ easy engage effective อธิบายได้ดังนี้ค่ะ 1. easy ต้องง่ายต่อการเข้าใจ ผู้เรียนในยุคปัจจุบันนิยมบทเรียนที่สามารถเข้าใจได้ง่ายโดยผ่านสื่อต่าง ๆ เช่นอินโฟกราฟิกวิดีโอคลิปกราฟชาร์ต 2. Engage ผู้เรียนจะต้องมีส่วนร่วมในการเรียน มีการติดตามประเมินผลตลอดการเรียน ผู้เรียนรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเรียน 3. Effective บทเรียนนั้นจะต้องมีประสิทธิผลที่ดี สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเรียนที่ตั้งไว้ได้